เป็นผัวที่ดีต้องมีหน้าที่สักอย่างด้วยกัน เป็นผัวที่ดีต้องมีหน้าที่สักอย่างด้วยกันเอาเฮ้ยหนึ่งนั้นรักเมียหนักหนา สามเชื่อฟังภรรยาสี่วาจานั้น ต้องสุภาพอ่อนหวานห้าโทรศัพท์ต้องให้เมียดูหกเป็นผู้รู้การรู้งาน เจ็ดทำงานบ้านให้เชี่ยวชาญต้องมาหน้าปากปันไม่เกลียดไม่คลานแปดรู้จักออมประหยัดก้าต้องสื่อสัตว์ตลอดกาล หาเงินมาได้ไม่ต้องหาน ให้เมียหมดได้ ไม่ไปไหนถ้าเพื่อนมาสิบทำตน ให้ไม่โกรธรู้จักการ ขอโทษภรรยาถูกเสมอ จำกันเอาไว้นะพวกเราบูชาเมียได้ครอบครัวเจริญใครชอบใจคลิป อย่าลืมกด subscribe คลิปมนุษย์เมียให้ผมด้วยนะครับ และเพื่อนๆ ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมนุษย์เมียก็ฝากไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลย